ถ้าหากว่าพื้นที่บน iPhone ของเราเริ่มที่จะแน่นและก็เต็มแล้วนะครับ เราจะมีวิธีการจัดการพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง ผมมี 6คำแนะนำครับ มาบอกพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับสำหรับวิธีแรกที่จะแนะนำก็คือการลบแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกนะครับ ถ้าแอปพลิเคชันไหนไม่ได้ใช้ครับเราก็สามารถลบออกได้ วิธีการง่ายๆก็คือแตะค้างเอาไว้ครับ แล้วก็ให้เลือกไปที่ลบแอปพลิเคชันออกนะครับ แล้วก็เลือกลบอีกทีหนึ่ง ก็แนะนำว่าอันไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เราก็ลบเอาไว้แล้วค่อยไปดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับวิธีการที่ 2ครับก็คือ จัดการแอปพลิเคชัน Line ซะบ้างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแชทจะมีการส่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอมาค่อนข้างที่จะเยอะทำให้พื้นที่ของแอปพลิเคชัน Line นั้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น เราสามารถเข้าไปเช็คได้ครับไปที่การตั้งค่าทั่วไปพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone รอสักพักหนึ่งเพื่อให้ระบบทำการ list ข้อมูลออกมานะครับสำหรับในกรณีของผมนะครับเราจะเห็นครับว่าแอปพลิเคชัน Line นั้น ใช้พื้นที่ไปกว่า 15.6กิกะไบต์นะครับซึ่งพื้นที่ 15กิกะไบต์นี้ใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเราสามารถทำการบริหารจัดการพวกพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับสำหรับวิธีการลบข้อมูลออกจากไลน์นั้น ให้เข้าไปที่เมนูหน้าหลัก แล้วก็ไปที่การตั้งค่ามุมบนซ้ายนะครับ เลือกไปที่แชทแล้วก็เลือกไปที่ลบข้อมูลนะครับ เราสามารถเลือกลบข้อมูลออกได้นะครับ โดยเฉพาะรูปภาพเห็นไหมครับ ในรูปภาพนั้นมีมากกว่า8 g b เลยทีเดียวนะครับ ก็ไปเก็บรูปภาพที่เราอยากจะได้เข้าไปในอัลบั้มนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำการลบออกนะครับ เคลียร์ตรงจุดนี้ได้ก็จะทำให้ได้พื้นที่กลับคืนมาใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว สำหรับวิธีที่ 3 ก็คือการเปิดฟีเจอร์ offload หรือว่าเอาแอป ที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นไปที่ทั่วไป พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone แล้วไปที่เมนูเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับให้เลือกเป็นเปิด หลังจากเปิดเสร็จแล้วนะครับ จะเป็นเครื่องหมายสีเขียวดังนี้ หลักการทำงานของฟีเจอร์เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก หรือว่าฟีเจอร์ออฟโหลดถ้าสมมติแอปพลิเคชันไหนเราไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับ ตัวแอปพลิเคชันจะถูกลบออกไป แต่ว่าข้อมูลต่างๆ ของแอปนั้นจะยังคงอยู่นะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถทำออฟโหลดได้ด้วยตัวเองนะครับ ก็คือเข้าไปที่พื้นที่การจัดเก็บ เลือกแอปพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่น ผมจะทำการออฟโหลดหรือว่าเอาแอป GarageBand ออกนะครับ พอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับ จะเห็นเมนูที่ชื่อว่าเอาแอป ที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับ ซึ่งขนาดของแอปพลิเคชัน GarageBand ตัวนี้จะอยู่ที่1.58 GB ผมกดเอาแอป ที่ไม่ได้ใช้ออก แล้วก็เลือกเอาแอป ที่ไม่ได้ใช้ออกอีกทีหนึ่งตัวระบบครับจะทำการลบแอปพลิเคชัน GarageBand นี้ออกนะครับ แต่ว่าจะยังคงรักษาเอกสารและข้อมูลเอาไว้อยู่นะครับ ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้ เอกสารของผมจะอยู่ที่ 19.8เมกะไบต์นะครับหลังจากที่ทำการออฟโหลดหรือว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วนะครับ เราจะเห็นลักษณะก็คือเครื่องหมาย iCloud แล้วก็เป็นลูกศรดาวน์โหลด นั่นหมายความว่าแอปพลิเคชัน GarageBand ตัวนี้ ถูกลบออกไปจากเครื่องเราแล้ว แต่ว่ายังเหลือข้อมูลอยู่ในเครื่อง ตัวแอปเนี่ยหายไปละ แต่ว่าถ้าอยากติดตั้งอีกครั้งหนึ่งคือ เราสามารถเลือกไปที่ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งได้นะครับนี่ครับถ้าเราดูที่หน้าจอหลักนะครับ จะเห็นเครื่องหมายที่เป็นก้อนเมฆแล้วก็ลูกศรดาวน์โหลดลงนะครับนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้อยู่บนเครื่องเรา ถ้าจะเปิดใช้งานนั้นเราจะต้องทำการดาวน์โหลดลงมาอีกครั้ง เห็นไหมครับผมแตะปุ๊บแอปพลิเคชัน GarageBand นั้นจะถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องนี้นะครับถ้าเราทำลักษณะนี้กับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเราก็จะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อมาครับเรายังอยู่ในหมวดหมู่ของพื้นที่จะเก็บข้อมูล iPhone นะครับให้เลือกไปที่เมนูแสดงทั้งหมด ในนั้นครับจะมีฟังก์ชันที่บอกว่าตรวจดูไฟล์แนบขนาดใหญ่ เราจะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการส่งเข้ามา เราก็ไปดูนะครับว่าไฟล์ไหนที่ถูกส่งมานั้นมีขนาดใหญ่ จากนั้นเราสามารถที่จะลบไฟล์แนบเหล่านี้ได้เลยนะครับโดยการสไลด์แล้วก็เลือกไปที่ลบนะครับเพียงเท่านี้ไฟล์ต่าง ๆที่ถูกส่งมาใน iMessage ก็จะถูกลบออกไปจากตัวเครื่องนะครับเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาค่อนข้างเยอะ ต่อมาก็คือการสำรองรูปภาพต่างๆ ขึ้นไปที่แอปพลิเคชัน Google Photo นะครับ เราสามารถดาวน์โหลด Google Photo มาใช้งานได้ฟรีนะครับ สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือบัญชี Gmail ของ Google นะฮะ เราสามารถสำรองรูปภาพต่างๆ ขึ้นไปไว้ที่ Google Photo ได้ แล้วหลังจากนั้นครับ ถ้ารูปภาพไหนที่ถูกสำรองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ เราสามารถที่จะเลือกลบได้นะครับ โดยไปที่เมนูคลังภาพ แล้วก็แตะไปที่ไอคอนผู้ใช้มุมบนขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าโฟโต้มาที่เมนูจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์ แล้วก็เลือกไปที่ เพิ่มพื้นที่ว่างนะครับ ซึ่งเมนูเพิ่มพื้นที่ว่างตัวนี้ เมื่อเรากดแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Google Photo จะแสดงการค้นหารายการที่สำรองข้อมูลเอาไว้แล้วนั่นหมายความว่าถ้ารูปไหนถูกอัปโหลดไปเก็บไว้บน Google Photo แล้วนะครับเราสามารถลบออกจากตัวเครื่องของเราได้เลยนะครับจะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมานะฮะเราก็เลือกลบได้เลยนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ การลบในที่นี้หมายความว่า รูปอยู่บนเครื่องเท่านั้นนะครับจะโดนลบ แต่ว่ารูปที่อยู่บน Google Photo นั้นจะยังคงอยู่ เราสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชัน Google Photo และดาวน์โหลดรูปเหล่านั้นลงมาได้นะครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Photo ของทาง iOS นะครับแล้วก็เลือกไปที่อัลบั้ม Recently Delete นะครับแล้วก็ทำการลบออกนะครับ หลังจากที่ลบไปแล้วนะครับ เราก็จะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมานะครับ และก็ข้อที่6นะครับเป็นข้อที่เด็ดเลยนะครับถ้าใครใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะครับอย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่ 1 หรือว่า iPhone 6s ซึ่งความจุเริ่มต้นนั้นจะอยู่เพียง16 g b เท่านั้น ซึ่งบอกว่าใช้ไปใช้มา ลงแอปพลิเคชันไม่กี่ตัว ถ้าทำตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 แล้วก็ยังไม่ไหวแล้ว เราต้องการที่จะได้ประสิทธิภาพหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ก็ต้องแนะนำครับว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุด นั่นก็คือในการซื้อเครื่องรุ่นใหม่นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ที่มีมาแนะนำนะครับในราคาประหยัดประหยัดก็จะมีตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่2นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 14,900 บาท ในราคานี้นะครับได้ความจุมาถึง 64 g b หรือว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดไปเป็น 128 g b หรือ 256 g b ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับถ้าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในฝั่งของ iPhone 10R นะครับมีให้เลือก 2 ความจุณตอนนี้ก็คือ 64 กับ 128 g b แล้วก็รุ่น iPhone 11 ครับ ถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่รองท็อปนะอ่ะตัวนี้ความจุจะเริ่มต้นที่ 64 g b เหมือนกัน 64 g b 128 g b แล้วก็256 g b นะครับทั้ง 3 ตัวนี้เป็น iPhone รุ่นราคาประหยัดนะครับถ้าใครอยากจะได้พื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น กล้องดีขึ้น CPU ทำงานได้เร็วขึ้น กราฟิกทำงานได้เร็วขึ้นแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นโดยเฉพาะ 2 รุ่นนี้นะครับก็แนะนำว่าให้อัปเกรด ได้เลยนะครับ ในช่วงนี้ และนี่ก็คือ 6 คำแนะนำนะครับในการบริหารจัดการพื้นที่บน iPhone ของเรา ถ้าสมมุติว่าพื้นที่นั้นเหลือน้อย แล้วเราจะจัดสรรอย่างไรเพื่อให้เราสามารถใช้งาน iPhone ได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go